มาชมพรีวิว iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro นะครับ หลังจากที่ผมได้ทดลองใช้งานเครื่องนี้แล้ว ผมจะขออนุญาตบอกเล่าให้ได้ฟังว่าเครื่องรุ่นนี้ใช้งานแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ข้อแรกครับในเรื่องของการดีไซน์ อย่างที่เราเห็นครับว่า iPhone 12 ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมดีไซน์แบบขอบเหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งจะมีความแตกต่างจาก iPhone 11 iPhone 10s 10r 10s max คือถ้าหากเรายังจำกันได้ดีไซน์เนี้ยจะมาพร้อมกับ iPhone 6 ในปี 2014 นะครับนี่ก็ผ่านมา 6 ปีที่ทาง Apple ใช้ดีไซน์แบบขอบมนๆนนะครับและก็เพิ่งมาเปลี่ยนในปีนี้แหละครับ มันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ iPhone 4 iPhone 5 iPhone 5s นะฮะ ที่ตัวขอบนั้นจะเป็นแบบเหลี่ยมๆ นะครับ ส่วนตัวกระจกเองจะใช้กระจกที่เป็นเซรามิกชิลนะครับผม ซึ่งกระจกตัวเนี้ยทาง Apple บอกว่ามีความแข็งแรงมากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 4 เท่านะครับ ในส่วนตัวผมมองว่าในเรื่องความแข็งแรงอะ่ะตัวกระจกก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทาง Apple คิดค้นขึ้นมานะครับผม แต่อีกส่วนหนึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องของการดีไซน์ ที่นำกระจกนั้นให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับตัวเฟรมของเครื่อง จึงทำให้เวลาที่สมมติว่าเครื่องมันตก ตัวขอบหรือว่าตัวเฟรมของตัวเครื่องนั้น จะรับแรงกระแทกแทนตัวกระจกนะครับซึ่งแตกต่างจากทางฝั่งของ iPhone รุ่นก่อนหน้านะครับ ที่ตัวหน้าจอจะมีความโค้งมนดังนั้นเวลามันตกอะ่ะมันก็เลยทำให้ ตัวหน้าจอของ iPhone รุ่นเก่าๆนั้นมันแตกง่ายกว่านะครับ ปรับปรุงตรงนี้ขึ้นก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับการจับนะครับ ความรู้สึกฟีลลิ่งตอนจับมันมีความกระชับมากกว่าเครื่องรุ่นก่อนหน้านะฮะถ้าหากเราลองเปรียบเทียบโดยการไม่ใส่เคสนะผมมองว่าใน iPhone 12 อ่ะมันจับได้ดีกว่านะครับดีไซน์ภายนอกส่วนต่อไปครับตัวเครื่องจะใช้เป็น s t a น n l e s s steel นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากทางฝั่งของ iPhone 12 และ iPhone 12 mini การดีไซน์ต่อมาครับผมตำแหน่งของถาดซิมครับ Apple จะย้ายมาทางฝั่งซ้ายมือ เดิมทีใน iPhone รุ่นก่อนหน้าครับ ตำแหน่งถาซิมจะอยู่ที่ฝั่งขวามือนะครับ ส่วนตำแหน่งด้านล่างนะครับ ก็จะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมนะครับ ด้านขวาก็จะเป็นช่องของลำโพง ด้านซ้ายก็จะเป็นช่องของไมโครโฟน ส่วนลำโพงอีกด้านหนึ่งจะอยู่ด้านบนตรงบริเวณหูฟัง แล้วก็หากเราพลิกมาด้านหลังนะครับ ใน iPhone 12 Pro นั้น สิ่งที่เราจะเห็นก็คือ กระจกที่อยู่ด้านหลังจะเป็นแบบผิวด้านนะครับ จะตัดกับ ระจกที่อยู่บริเวณเลนส์ของกล้องนั้นจะเป็นกระจกแบบมันนะครับและที่เด่นชัดขึ้นมาอีกขนาดของเลนส์ครับถ้าหากเราเปรียบเทียบกับ iPhone 11 นะครับใน iPhone 12 นั้นตัวเลนส์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่อนข้างมาก และอีกหนึ่งจุดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ LiDAR Scanner นะครับซึ่งผมจะมาเล่าประสิทธิภาพของกล้องให้ได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะต่อมาเรื่องที่2ครับพูดถึงเรื่องของสัญญาณ 5G กันบ้าง เครือข่ายที่สามารถใช้งาน 5G ได้ ณ ปัจจุบันนะครับ ตอนที่เราได้ทำการพรีวิวนี้ ก็จะมีอยู่ 2 เครือข่ายครับ ได้แก่ TrueMove Edge และ AIS ส่วนค่ายอื่น ๆ นั้น ยังไม่สามารถใช้งาน 5G ได้นะครับ การใช้งาน 5G นั้น ประสบการณ์ที่ผมได้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับว่า การที่จะใช้ 5G ได้หลังจากที่เราแกะเครื่องมานะครับ แนะนำว่าให้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันล่าสุด ยกตัวอย่างเช่น iOS 14.2.1 ที่ผมได้อัปเดตมา จากนั้นเราถึงจะสามารถอัปเดต Carrier ให้กับตัวเครื่องได้ ซึ่งการอัปเดตแบบนี้จะทำให้ iPhone นั้นสามารถจับสัญญาณ 5G ได้นะครับ ถ้าไม่อัปเดตเนี่ยจะไม่สามารถรับสัญญาณ 5G ได้นะ วิธีการอัปเดตง่ายๆครับให้ไปที่การตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับ จากนั้นรอสักพักหนึ่งครับจะมีการแจ้งเตือนให้อัปเดตเครือข่ายนะครับจากฝั่งผู้ให้บริการ หลังจากนั้นเราก็จะสามารถตั้งค่าการรองรับสัญญาณ 5G ได้แล้ว ประสบการณ์ความแรงของสัญญาณ 5G เป็นอย่างไรบ้าง ถ้าหากผู้ใช้ในกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าถือว่าใช้ 5G ได้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะว่าในกรุงเทพมหานครนั้นจำนวนประชากรค่อนข้างเยอะ และแต่ละจุดนั้นทางผู้ให้บริการเครือข่ายก็ติดตั้งตัวส่งสัญญาณ 5G ใช้ได้จริงและไม่ว่าจะเป็นตามห้างต่างๆรถไฟใต้ดิน BTS สนามหลวง มีหมดครับ สามารถใช้งานได้ ความแรงสูงสุดเท่าที่ผมทดสอบได้นะครับ อยู่ราวๆประมาณ 900 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับ แต่ความเร็วเฉลี่ยทั่วๆไป ถ้าได้สักระดับประมาณ 200 เมกะบิต 300 400 ความเร็วนั้นถือว่าแรงแล้วนะครับผมทั้งนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ใช้งานณตรงจุดนั้น แล้วก็ระยะห่างจากจุดการปล่อยสัญญาณ 5G นะครับโดยภาพรวมแล้ว 5G มันมาช่วยในเรื่องของการดาวน์โหลดข้อมูลที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปิดดู YouTube การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน การดูเนื้อหาต่างๆนะครับ จะทำให้มันมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตยิ่งจะเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้น ผมทำการเชื่อมต่อ iPhone เข้าไปนะครับผ่านสายเคเบิลแล้วก็ใช้การปล่อยสัญญาณฮอตสปอตผ่านสาย USB นะครับความเร็วจะวิ่งขึ้นไป อยู่ระดับ 200 300 จึงทำให้ผมสามารถดาวน์โหลดได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะครับ ใน iPhone ครับจะมีโหมดที่ชื่อว่า Smart Data Mode สำหรับการใช้งานร่วมกับ 5G นะครับ ในเครื่องนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเปิดสัญญาณ 5G แบบตลอดเวลา เปิด 5G แบบออโต้ หรือว่าเราจะปิดสัญญาณ 5G ไว้แล้วก็เลือกใช้เฉพาะ 4G อย่างเดียวนะครับสำหรับหลักการของ Smart Data Mode ถ้าสมมติว่าเราตั้งค่าสัญญาณ 5G ให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับ และก็ใช้งาน iPhone 12 ไปเรื่อยๆ ถ้าเราอ่านข่าว อ่านอีเมล ดูเว็บไซต์ต่างๆนะครับ iPhone จะรู้ว่า เนี่ยเรากำลังทำกิจกรรมเหล่านี้ ความเร็วก็ไม่ต้องการอะไรมากมาย iPhone ก็จะจับสัญญาณ 4G ให้นะครับ เพื่อที่จะลดการบริโภคพลังงานจากแบตเตอรี่ เนื่องจากการใช้สัญญาณ 5G นั้นจะกินแบตเตอรี่มากกว่า 4G นะครับ แต่ถ้าเมื่อใดเราใช้งานอย่างเช่นเล่นเกม ดูหนังบน Netflix Apple TV หรือว่าการดูคลิปบน YouTube และอีกอันนึงก็อย่างเช่นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก App Store นะครับพอเราเข้าไปในแอปพลิเคชันเหล่านี้ปุ๊บ iPhone 12 ก็จะรู้เลยว่า เราต้องการอินเทอร์เน็ตที่เร็วและแรงมากขึ้น ก็จะสลับมาเป็นสัญญาณ 5G ให้นะครับซึ่งทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่เรารองรับด้วยนะถ้าพื้นที่นั้นรองรับสัญญาณ 5G ปุ๊บเขาก็จะสลับมา 5G ให้ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้ ประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของจอภาพเอง จอภาพของ iPhone 12 Pro จะอยู่ที่ 6.1 นิ้ว ส่วน iPhone 12 Pro Max นั้น จะอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับ ทั้งหมดจะใช้เป็นหน้าจอ Super Retina XDR หรือว่าจอ OLED นะครับ ซึ่งเป็นจอภาพที่มีความสว่างและก็คมชัดที่สุดในบรรดาของ iPhone ความสว่างสูงสุดที่จอสามารถทำให้ได้นะครับจะอยู่ที่ 1,200นิต ให้อัตราส่วนคอนทราสต์อยู่ที่ 2 ล้านต่อ1รองรับขอบเขตสีแบบกว้างนะครับแบบ P3 ถามว่ามันดียังไงในมุมมองของคนใช้ทั่วไป ให้ลองนึกสภาพตามอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราออกไปถ่ายรูปกลางแจ้ง ถ่ายคลิปวิดีโอกลางแจ้ง ถ้าสมมุติว่าพื้นที่แสงด้านนอกนั้นมันจ้าแสงแดดมันจ้ามากๆ ถ้าจอมันสว่างไม่เพียงพอครับเราจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งที่เรากำลังถ่ายได้ แต่ตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุดมันจะมาช่วยได้ สำหรับเรื่องของหน้าจอนะครับ ถ้าลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro ในปีที่แล้ว ความสว่างความชัด ผมรู้สึกว่ามันพอๆกันนะครับ แต่สิ่งที่มันแตกต่างจาก iPhone 11 Pro Max คือ ในเรื่องของขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้น การแสดงผลมันค่อนข้างที่จะเต็มตามากยิ่งขึ้น แต่ตัวเครื่องเองนะครับ ผมไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากสักเท่าไหร่ ถ้าหากใครชินกับ iPhone 11 Pro Max หรือว่า iPhone 10s Max และมาลองจับ iPhone 12 Pro Max ดูนะครับ สักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันมันชินแล้วนะครับ เรื่องต่อมาครับมาพูดในเรื่องของกล้องกันบ้างครับ ประสบการณ์ที่ได้จากกล้องของ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 12 Pro นั้นเป็นอย่างไร แน่นอนครับทั้ง 2 รุ่นมาพร้อมกล้องหลังทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งจะมีเลนส์ wide คือเลนส์ถ่ายมุมกว้างนะครับ เลนส์ ultra wide คือถ่ายมุมกว้างมาก แล้วก็เลนส์ telephoto จะเอาไว้ใช้ในการซูมนะครับ ต้องบอกก่อนว่า iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นั้น มีความแตกต่างกันอยู่นะครับ แม้ว่าจะมี 3เลนเหมือนกันก็ตาม ส่วนที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของเลนส์ซูมครับ เลนส์ซูมของ iPhone 12 Pro Max นั้น จะมีระยะที่ยาวมากกว่า ถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันกล้องครับ บน iPhone 12 Pro ระยะเลนส์ Ultra Wide จะใช้ 0.5x ครับ ในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max ก็ใช้ 0.5x เช่นกัน ส่วนเลนส์ wide ครับ จะใช้สัญลักษณ์ 1x และเลนส์ telephoto จะใช้สัญลักษณ์คือ 2x นะครับ แต่ว่าในฝั่งของ iPhone 12 Pro Max นะครับ จะใช้สัญลักษณ์ 2.5x เท่าที่ผมได้ลองใช้งานมานะครับ การใช้เลนส์ telephoto ที่มีความยาวเพิ่มมากขึ้นประโยชน์ มันเห็นได้ค่อนข้างชัด อย่างเช่นแน่นอนครับว่าเราสามารถซูมได้ไกลกว่า ถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างตัวแบบนะครับ แล้วเราก็ใช้เลนส์ 2.5x ซูมเข้าไปใช่ไหมครับ มันทำให้ภาพนั้นสามารถเข้าใกล้ได้ดีกว่าครับ เราไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้ตัวแบบ มันก็จะช่วยให้ไม่รู้สึกว่าอยู่ใกล้กันมากเกินไป ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็สิ่งที่เห็นแตกต่างอีกอันนึงก็คือ ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเลนส์ทั้ง 3 ตัวของ iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ถือว่าเป็นครั้งแรกครับ ที่รองรับไนท์โหมดทั้ง 3 เลน มันทำให้เราสามารถเก็บภาพโลไลท์ได้ดีมากยิ่งขึ้น และในบางโอกาสครับถ้าเราไปเที่ยวอย่างที่มีแสงสวยๆนะครับ แต่ว่าพื้นที่นั้นค่อนข้างที่จะแคบ เราสามารถที่จะใช้เลนส์อัลตร้าไวในการถ่ายภาพโลไลท์ได้นะครับ คุณภาพที่ได้ผมถือว่าอยู่ในระดับดี แม้ว่าจะไม่ได้ดีมากเท่ากับเลนส์ไวแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับ แต่ก็ถือว่าการพัฒนาในรอบนี้ทำให้เราสามารถถ่ายภาพในที่มืดได้ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ต่อมาครับในเรื่องของการโฟกัสที่เร็วและดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ใน iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro นั้นจะมาพร้อม LiDAR Sensor สำหรับประสบการณ์ที่ได้โดยตรงนะครับ คือการถ่ายภาพ Portrait ในรุ่นก่อนหน้าเราจะประสบปัญหาค่อนข้างมากว่าถ้าเราไปถ่ายภาพ Portrait ในสภาพแสงน้อยนั้น การโฟกัสจะทำได้ยากมาก ๆ โดยเฉพาะที่แสงสลัว ๆ ครับ กว่าจะโฟกัสตัวแบบได้ก็ทำให้เสียเวลาไปค่อนข้างเยอะ หรือบางครั้งก็หลุดโฟกัสไปเลยก็ได้ แต่ว่าใน iPhone 12 Pro Max แล้วก็ iPhone 12 Pro ครับการจับโฟกัสทำได้ดีแล้วก็รวดเร็วมาก ประสิทธิภาพของโลไลท์ที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้ภาพที่ได้ออกมาครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับโฟกัสได้เร็วมากขึ้น ผมแทบไม่ต้องแตะที่หน้าจอเพื่อโฟกัสเลย เพราะว่าใน iPhone 12 Pro นั้นจะสามารถ หาโฟกัสให้ผมได้เองนะครับแล้วรู้ว่าตรงไหนที่เราจะโฟกัสแล้วก็ทำให้เราถ่ายภาพออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นมาก ๆนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของไฟล์ Apple Pro RAW ต้องบอกก่อนว่าใน Apple Pro นั้น ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการนะครับจะมาพร้อมกับ iOS 14.3 ซึ่งจะปล่อยให้อัปเดตกันในอนาคต ไฟล์ภาพถ่ายแบบ DNG ครับมันจะเก็บภาพรอซึ่งจะมีขนาดใหญ่ถึง 25เมกะไบต์จะสามารถเก็บรายละเอียด ที่เราจะไปสามารถดึงแสงดึงเงาภายหลังได้ จะทำให้ได้ไฟล์คุณภาพที่ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับทางสายช่างภาพที่ต้องการที่จะนำไปใช้ถ่ายภาพ ผมก็ลองถ่ายมานะ ผมลองนำ iPhone 12 Pro Max ของผมไปถ่ายรูปดาว ในพื้นที่ที่ค่อนข้างมืดเลยแหละ ก็สามารถเก็บภาพดวงดาวได้นะครับอาจจะไม่ได้คมกริบ แต่ก็ถ้าเมื่อไปเทียบในรุ่นเก่าๆนะครับถือว่าทำได้ดีกว่าเดิมมากเช่นกันครับ ต่อไปมาดูในฝั่งของเรื่องภาพเคลื่อนไหวกันบ้างครับงานวิดีโอรอบนี้ต้องบอกว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับความละเอียดที่บันทึกได้นั้นอยู่ที่ 4K 60เฟรมต่อวินาที แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ในรุ่นนี้ครับสามารถบันทึกวิดีโอแบบ Dolby Vision ได้ พูดให้เข้าใจกันง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ การถ่ายวิดีโอแบบ HDR จะสามารถเก็บรายละเอียดของแสง เงาสีต่างๆนั้นได้มากกว่า โดยวิดีโอที่บันทึกออกมาแบบ HDR นั้น จะมีค่าสี 10 บิต ซึ่งจะมีมากกว่าปกตินะครับ ถ้าไม่ได้บันทึกแบบ HDR ค่าสีจะอยู่ที่ 8 บิตครับ รายละเอียดของเรื่องวิดีโอสีแบบ 10 บิตนั้น เดี๋ยวในรอบหน้าผมจะคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ แล้วก็นำมาอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ไฟล์ที่บันทึกลงมานั้น จะมี Color Space เป็น bt 2020 HLG ซึ่งข้อดีของไฟล์ตัวนี้คือ จะเก็บแสงเก็บเงาได้ดีกว่า พอเวลาเราไปทำ post process นะครับ post process หมายความว่าเราเอาไปปรับแสงปรับสีไปดึงเงาไปย้อมสี มันจะทำให้ได้รายละเอียดที่ดีกว่านะครับ โอกาสหน้าผมจะนำไฟล์ตัวอย่างเหล่านั้นมาให้ดูนะครับ หรือว่าขั้นตอนการนำไฟล์ HLG นั้นไปทำต่ออย่างไร แต่ทั้งนี้เราก็ไม่ต้องกังวลครับว่าเราจะต้องนำไฟล์เหล่านั้นไปทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะปรับให้มันดูดีขึ้น ต้องซื้อคอมเพิ่มอีกอันนี้ไม่ใช่ครับ มันก็ไม่จำเป็นขนาดนั้น เพราะว่าใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max เอง สามารถที่จะปรับแต่งแก้ไข ปรับแสงปรับเงาได้บนตัวเครื่องเลยครับ แล้วก็แอปพลิเคชันนั้น ไม่ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมแต่อย่างไร เพราะว่ามันมีอยู่ในแอปพลิเคชันโฟโต้ของ iOS 14 เพียงแค่เราใช้ให้มันเป็นก็พอ ต่อมามาดูในฝั่งของ FPS กันบ้าง สามารถเลือกเฟรมเรทได้ โดยเราสามารถเปิดโหมด Power System ขึ้นมาได้ด้วยนะครับ จะมีเฟรมเรทอยู่ที่ 25เฟรมต่อวินาทีครับ เวลาที่เราถ่ายวิดีโอมันจะทำให้หลอดไฟไม่กระพริบนั่นเองครับ ดังนั้นใน iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max ตัวนี้นะครับ สามารถเลือกเฟรมเรทได้ที่24เฟรมต่อวินาที25เฟรมต่อวินาที 30เฟรมต่อวินาทีและ 60เฟรมต่อวินาที ตอนนี้ขาดเพียง 50เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะครับ หวังว่าในอนาคต Apple น่าจะเพิ่มตัวเฟรมเรท50เฟรมเข้ามานะฮะบน iPhone 12 Pro Max นะครับจะมีการสั่นถึง 2 ชั้น ได้แก่การกันสั่นที่ชิ้นเลนครับและการกันสั่นอีกชั้นคือการกันสั่นแบบเซนเซอร์ชิปตัวนี้จะมีในเฉพาะ iPhone 12 Pro Max เท่านั้นนะครับใน iPhone 12 Pro จะไม่มี ส่วนนี้มันก็ช่วยให้การถ่ายวิดีโอนั้นมีความนิ่งมากยิ่งขึ้น เราสามารถที่จะเดินถือ iPhone 12 Pro Max ในการถ่ายวิดีโอ ผลที่ได้คือวิดีโอนั้นค่อนข้างที่จะนิ่งและสมูทมากๆนะครับ ซึ่งในคลิปนี้ถือถ่ายด้วยมือและเดินอย่างต่อเนื่องเลยครับ โดยไม่ได้ใช้กิมบอลแต่อย่างใด ให้ดูความสมูทให้ดูความลื่นไหล ดูว่า ภาพนั้นมีการสั่นไหวหรือเปล่านะครับ นี่ถ่ายด้วย iPhone 12 Pro Max ฝีมือการถ่ายทำโดยพี่เบนจามินนะครับ I'm here breaking my neck looking over my shoulder Stepped into your skin, got me tripping over myself Figured I would say something, passing the time If you come on over here, we could be on the same side Same side, same side Same side, same side Same side, same side าครับ เป็นในเรื่องของ MagSafe ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาใน iPhone 12 ทุกรุ่นระบบ MagSafe เป็นการผสมผสานกันระหว่างการชาร์จแบบไร้สายและก็แม่เหล็ก ตัวนี้ผมมองว่าเขาออกแบบมาเพื่อการแก้ไขปัญหา จุดที่แท่นชาร์จไร้สายทั่วๆไปมันประสบปัญหา เพราะว่าบางครั้งเท่าที่เราเจอคือ การวางชาร์จ iPhone พบว่าบางครั้งเราวางไม่ตรงแท่นทำให้เครื่องไม่ถูกชาร์จ ตื่นเช้ามา แบตยังไม่เต็มก็มีนะครับ แต่ว่าใน MagSafe นั้นจะช่วยให้การจัดวางตำแหน่งนั้นไม่เป็นปัญหาต่อไป เพราะว่ามันจะมีแม่เหล็กดูดทำให้เวลาที่เราวางบนแท่นชาร์จปุ๊บ มันจะดูดเข้าหากันเองครับ และไฟก็จะเริ่มชาร์จทันที นอกจากนี้ครับกำลังไฟในการที่จะชาร์จผ่านระบบไร้สายนั้น เมื่อใช้แท่นชาร์จ แบบ MagSafe นะครับ จะสามารถได้กำลังไฟสูงสุดที่15วัตต์ ซึ่งจะมากกว่าแท่นชาร์จ มาตรฐาน QI ทั่วๆไปนะครับ โดยแท่นชาร์จเหล่านั้นจะสามารถให้กำลังไฟสูงสุดได้เพียง 10 วัตต์เท่านั้นนะครับ ฝั่ง MagSafe เองนอกจากจะใช้ร่วมกับแท่นชาร์จของ MagSafe แล้วนะครับยังสามารถใช้งานร่วมกับกระเป๋าสตางค์ MagSafe ได้ด้วยนะครับ ส่งท้ายกันด้วยเรื่องของชิป CPU A14 Bionic กันบ้างนะครับมันคือหัวใจสำคัญแหละที่ทำให้ตัวเครื่อง iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max รวมทั้ง iPhone 12รุ่นอื่นด้วยนะครับสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในชิปนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ 5 นาโนเมตรนะครับ ถือว่าเป็นชิป Apple Silicon ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับ 5 นาโนเมตร ประหยัดไฟมากขึ้นครับ พลังการประมวลผลมากขึ้นทั้งด้าน CPU ทั้งด้านกราฟิก แล้วก็การประมวลผลของ Machine Learning เนื่องจากในชิปตัวนี้จะมี Neuron Engine อยู่ในตัวนะครับ ช่วยคำนวณในเรื่องต่างๆยกตัวอย่างเช่นการที่เราถ่ายรูปออกมาครับ รูปที่เราถ่ายออกมาปุ๊บ iPhone 12 จะมองว่ารูปนี้จะสามารถ enhance หรือว่าปรับให้มันดีขึ้นได้อย่างไร ก็จะเรียนรู้ตรงนั้นครับ โดยจะทำการปรับเพื่อให้ภาพมันดูคมชัดมากยิ่งขึ้น ส่วนนี้จะเรียกว่า diffusion ครับ ซึ่งเราเคยได้ทราบกันในตอนเปิดตัวของ iPhone 11 ปีที่แล้ว แต่ว่าใน diffusion รอบนี้ก็ทำได้ดีมากยิ่งขึ้น การปรับแต่งสกินโทนหรือว่าการปรับสีผิวครับ Apple ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาก จึงทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพออกมานั้น สกินโทนหรือว่าสีผิวนั้นจะดูเป็นธรรมชาติ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสำหรับประสิทธิภาพจากทางฝั่งชิป A14 Bionic ที่ผมสรุปมาให้ฟังคร่าวๆ เดี๋ยวเอาไว้รับชมกันในตอนต่อไปนะครับในรีวิวฉบับเต็มของ iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max รวมทั้ง iPhone 12 mini และ iPhone 12 ธรรมดานะครับผมจะรีวิวให้ได้ชมกันในภายหลังอีกต่อไปแบบละเอียดนะครับ แต่ว่าในคลิปนี้ก็คงฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับพรีวิวประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากที่ได้ทดสอบใช้งาน iPhone 12 Pro Max และ iPhone 12 Pro ฝากให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับ ผมต้องไอ้มาขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ